Apple ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะวางขาย iPhone SE รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ หรืออีกประมาณ 3 วันนับจากนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับอีกประมาณ 2 สัปดาห์ ถึงจะเริ่มทยอยส่งมอบเครื่องนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราสั่งซื้อ iPhone SE ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ แล้วหลังจากนั้นประมาณช่วงปลายเดือนนะครับวันที่ 28 หรือ 29 ราวๆนี้ครับของพฤษภาคม เราถึงจะได้เครื่อง iPhone SE นี้นะครับพร้อมทั้งตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับก็น่าจะวางขาย พร้อมๆ กันในช่วงปลายเดือน หรือว่าในช่วงที่ทาง Apple ได้ส่งมอบ iPhone SE รุ่นที่ 2 นี้นะครับผมโอเค นี่คือข่าวด่วนล่าสุดเลยนะครับที่ทาง Apple เพิ่งประกาศออกมา ดังนั้นใครที่รอสั่งซื้อ iPhone SE รุ่นที่ 2 หากต้องการสั่งซื้อโดยเร็วที่สุด ก็คือให้ทำการสั่งซื้อผ่าน ทาง Apple Store ออนไลน์ทั้งที่หน้าเว็บ แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Apple Store นะครับแล้วก็รออีกประมาณ 2 สัปดาห์ ถึงจะได้รับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับสำหรับราคานั้น iPhone SE รุ่นที่ 2 ขนาด64กิกราคาอยู่ที่ 14,900 บาท ขนาด128กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 16,900 บาท แล้วก็ความจุสูงสุด256กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน 3 สีได้แก่สีขาว สีดำแล้วก็สีแดงโปรดักเรสนะครับโอเครอสั่ง ั่งซื้อกันได้เลยนะครับ มีข่าวมาอัปเดตให้ทราบกันเพียงเท่านี้ อย่าลืมครับ ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง ผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go